ายสินค้าบน Facebook การเขียนคำอธิบายสินค้า การจัดทำโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาสนใจสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้การหาสินค้าใหม่ๆ มาวางจำหน่ายในร้านของเรา ก็จะทำให้มีสินค้าที่หลากหลาย ช่วยดึงดูดลูกค้าเข้ามาเลือกชมสินค้าในร้านของเรามากขึ้นอีกด้วยค่ะ ส่วนเทคนิคการตลาดจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองไปชมกันค่ะ โพสต์ข้อความหรือรูปภาพลงในร้านค้านั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ ส่วนการโพสต์ในแต่ละครั้งจะมีฟีดแบ็ที่ดี หรือว่าเสียงตอบรับที่ดี มากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนค่ะ ซึ่งเราจำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร ว่าต้องการรับข้อมูลข่าวสารมากน้อยขนาดไหน ส่วนจะมีปัจจัยอะไรบ้าง เริ่มกันเลยนะคะ ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการโพสต์ เพราะว่าถ้าเราเลือกช่วงเวลาที่มีคนใช้งานค่อนข้างมาก ก็ช่วยมีคนเห็นโพสต์ของเราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเราจึงควรสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม มันอัปเดตเนื้อหาบ่อยๆ สินค้า ข่าวสารบริการ โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและเข้ามามีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและอยากติดตามร้านค้าของเรา โพสต์ในจำนวนที่เหมาะสม เราไม่ควรโพสต์ภาพลงในร้านค้าติดต่อกันหลายๆ ภาพ เพื่อไม่สร้างความรำคาญให้กับลูกค้านะคะ ในการโพสต์ภาพทุกครั้งควรมีภาพประกอบด้วยเสมอ เนื่องจากผู้ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชื่นชอบหรือให้ความสนใจกับการโพสต์ที่มีข้อความมากๆ หากมีภาพสินค้าประกอบ ก็จะช่วยดึงความสนใจให้กับโพสต์ของเราได้ นอกจากนี้ เราต้องระบุรายละเอียดสินค้า ราคา โลโก้ร้าน และช่องทางการติดต่อไว้ในภาพให้ชัดเจนค่ะ หากเป็นสินค้าใหม่ๆ หรือโปรโมชั่น สินค้าพร้อมๆ กันหลายๆ ชิ้น เราก็ควรรวมไว้ในภาพเดียวกัน เพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องหมั่นตอบข้อสอบถามของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องตอบให้ตรงประเด็นใช้ถ้อยคำที่เป็นกันเอง และถ้าไม่สะดวกตอบทุกวัน เราควรระบุไว้ที่หน้าร้านค่ะ ว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยได้ในวันใดบ้าง โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักจะมีความรู้เบื้องต้น กับสินค้าที่ต้องการจะซื้ออยู่แล้วค่ะ แต่ถ้าเกิดเราค้นหาจุดเด่นของสินค้าและบริการของเรา ก็จะทำให้ลูกค้าช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ดังนั้นเราควรจะถามตัวเองอยู่เสมอว่า สินค้าที่เรามีอยู่นั้น ลูกค้าจะซื้อ เพราะอะไรค่ะ เพื่อจะทำให้เราหาจุดเด่นของสินค้าและบริการของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ อาหารอร่อย จุดเด่นควรอยู่ที่รสชาติของอาหารนั้นๆ ที่ได้รับการการันตีจากคนที่ลิ้มลอง ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้า ด้วยกรรมวิธีและวัตถุดิบที่แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าค่ะ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นผ้าทอมือ กระเป๋าสารสิ่งสำคัญอยู่ที่การนำเสนอของแต่ละร้านค่ะ เช่น เราอาจจะบอกถึงเอกลักษณ์ ความเป็นมาของสินค้าเรา บอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพและข้อความนะคะ คุณภาพสินค้ารวมถึงการแนะนำต่อจากผู้ที่ใช้จริงค่ะ เพื่อจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า สินค้าของเรานั้นดีและสามารถใช้งานได้จริง ๆ ค่ะ งชื่ออย่างไรให้น่าสนใจ ร้านค้าที่ตั้งชื่อให้ผู้คนจำง่ายและน่าสนใจก็จะได้เปรียบ เพราะจะมีผลกับการค้นหาชื่อสินค้า และร้านค้าของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสิ่งสำคัญควรพิจารณาว่าวัตถุประสงค์เราต้องการตั้งชื่อเพื่อให้ใครจดจำค่ะ เช่น การตั้งชื่อเก๋ๆก็จะช่วยให้กลุ่มวัยรุ่นจำได้ หรือตั้งชื่อภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นสากลค่ะ ะโพสต์เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ลงในร้านของเรานั้นนะคะ มีความสำคัญมากค่ะ เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่ว่าต้องมีสาระเท่านั้น แต่จะต้องมีประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วยค่ะ โดยต้องมีเทคนิคที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับการโพสเนื้อหาแบบ how to จะช่วยดึงดูดให้ลูกค้าที่ชอบเทคนิคต่างๆ หรือหาความรู้ในเรื่องที่ต้องการเข้ามาอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ หรือจะเป็นการสร้างความบันเทิงเนื้อหาที่รวบรวมถึงรูปภาพและวิดีโอที่สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับโพสต์ได้เป็นอย่างดีค่ะ หรือจะเป็นที่มาและรายละเอียดของสินค้า นอกจากข้อมูล ราคาและรูปภาพสินค้าเบื้องต้นแล้ว เราควรเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าที่น่าสนใจ และคำแนะนำหรือเทคนิคในการใช้งานที่จะช่วยให้สินค้าชิ้นนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ การขายก็จะช่วยตอกย้ำความนิยมในตัวสินค้าได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือการโพสต์รูปภาพเบื้องหลังการขายที่ทำให้เห็นถึงความนิยมในตัวสินค้านั่นเองค่ะ หรือจะเป็นการสร้างกระแสด้วยคนดัง เพราะว่าเมื่อผู้คนเห็นคนที่มีชื่อเสียงในงานสินค้าเหล่านี้ ก็ย่อมเข้าใจว่าสินค้าชิ้นนี้น่าใช้งานและจะช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีค่ะถัดไปก็เป็นการใช้วิดีโอเพื่อโปรโมทสินค้านะคะ โปรโมทสินค้าและร้านของเราด้วยวิดีโอเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในปัจจุบันค่ะ ซึ่งเราสามารถสร้างสื่อวิดีโอได้ได้ง่าย ด้วยอุปกรณ์และแอปต่างๆนะคะ การนำเสนอวิดีโอให้ดูน่าสนใจนะคะ เริ่มตั้งแต่การบอกเล่าเรื่องราวของสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี แถมยังเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆได้อีกด้วยค่ะ เบื้องหลังการผลิตก็จะเป็นการนำเสนอขบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสินค้า ประเภทอาหาร หรือว่าสินค้าชุมชนของเรานะคะ ซึ่งเมื่อลูกค้าได้รับชมวิธีการผลิต ก็จะเห็นถึงรายละเอียดในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่ตอกย้ำถึงความเอาใจใส่ เป็นพิเศษกว่าจะได้สินค้ามาค่ะ หรืออาจจะมีการรีวิวสินค้า นั่นคือการสาธิตการใช้งานที่อาจจะทำให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ และที่สำคัญมากๆนั่นก็คือ เสียงตอบรับจากลูกค้าค่ะ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศให้มีสีสันในการขายได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ การสร้างโปรโมชั่นสินค้าให้ดึงดูดใจ เราอาจจะจัดโปรโมชั่นในหลายๆ แบบด้วยกันนะคะ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าชุมชนของเรา โดยเราควรจะมีเทคนิคและการกำหนดเงื่อนไขให้มีความน่าสนใจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ากระตุ้นยอดขายวิธีนี้จะช่วยให้เราขายสินค้าได้เร็วกว่าโปรโมชั่นแบบอื่นๆ เนื่องจากเป็นการขายสินค้าในราคาที่ถูกลง เราจึงอาจต้องขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น พอสมควรเพื่อให้ได้ผลกำไรที่ต้องการนะคะ โมชั่นแบบแจกคูปองส่วนลดเงินสดค่ะ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ ที่ช่วยดึงดูดลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาเยี่ยมชมร้านของเราซ้ำอีกด้วยค่ะ หรือจะเป็นการจัด โปรโมชั่นแถมสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้านำไปทดลองใช้ค่ะ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่ถ้าเกิดลูกค้าติดใจก็รับรองค่ะว่าเขาจะกลับมาซื้ออย่างแน่นอนค่ะ การจัดโปรโมชั่นตามช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก ซึ่งเราสามารถหาโอกาสพิเศษ หรือช่วงเทศกาลตามปฏิทิน เช่นลดราคาในวันเกิดลูกค้ามีของแถมในช่วงเทศกาลวันหยุด หรือเราอาจจะกำหนดวันที่มีโปรโมชั่นขึ้นเอง เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงที่มีลูกค้าน้อยนั่นเองค่ะ การทำป้าย านและสร้างแบรนด์ให้ดูน่าสนใจ รูปภาพหรือป้ายชื่อร้านที่ดูดีและสวยงาม ก็จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำร้านค้าของเรา และยังเป็นการสร้างแบรนด์ที่ดีให้กับร้านค้าของเราอีกด้วย ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมอย่าง Photoshop ออกแบบโลโก้ร้านเก๋ๆสวยๆ หรือจะออกแบบด้วยการใช้แอปถ่ายภาพในเครื่องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับไอเดียของเราว่าจะให้ออกมาอย่างไร